างบนนี้นะคะ คือชื่ออัลบั้มส่วนอันนี้คือการอธิบายรายละเอียดของสินค้าค่ะสำหรับตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ 3 ประเภทนะคะ เราก็สามารถอธิบายไปได้เลยค่ะภาพสตรีราคาย่อมเยาวค่ะ เป็นการจูงใจว่าราคาถูกนะคะ ี้คือสามารถบอกได้ค่ะว่าถ่ายที่ไหนบอกได้นะคะ ประเทศไทยประตูน้ำตลาดนัดรถไฟรัชดาแมคโดนัลล์หรือว่าเจเจกินสามารถใส่รายละเอียดได้นะคะ แต่ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ออนะคะอ่าอันนี้ก็คือสามารถแจ้งวันที่ได้นะคะ ก็คือกรณีนี้เราสั่งเราแจ้งไปว่าเป็นวันที่ที่เราโหลดเลยนะคะ หรือว่าถ้าเราจะเลือกวันที่ก็สามารถแจ้งรายละเอียดนี้ได้เหมือนกันค่ะ เสร็จปุ๊บ คลิกโพสเลยค่ะ ได้แล้วค่ะอัลบั้มชมจันทร์ผ้าไทยค่ะมีสินค้าหลากสบทีเดียว ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มสินค้าก็คือคลิกเพิ่มรูปภาพตรงนี้ได้นะคะ ก็จะมีการเพิ่มสินค้าให้ เราก็เลือกไปใส่ในโฟลเดอร์ได้เหมือนกันค่ะ ในกรณีที่การต้องการแก้ไขค่ะ จะมีมุมตรงขวามือนะคะ เขียนว่าแก้ไขหรือว่าลบออก ถ้าจะใช้เป็นรูปโปรไฟล์ ใช้เป็นรูปภาพหน้าปก ย้ายไปที่อัลบั้มอื่น หรือจะลบรูปภาพนี้ก็สามารถคลิกได้ตามความต้องการค่ะ ในแต่ละรูปสามารถคลิกเข้าไปเพื่อแท็กเพิ่มตำแหน่งนะคะ ตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าจะสามารถไปคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ค่ะ รือจะมาคิดแก้ไขตรงนี้ก็ได้นะคะ อ่า ได้เหมือนกัน ทำแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คลิกค่ะ กลับไปที่หน้าเพจของเราเหมือนเดิมนะคะ ที่เราอัพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็จะขึ้นเป็นอัลบั้ม เรียบร้อยค่ะ ลำดับถัดไปนะคะ เราจะสอนวิธีการโพสต์บทความลำดับถัดไปนะคะ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะ แชร์รูปภาพหรือวิดีโอนะคะ ที่มาจากแหล่งอื่นค่ะ เราก็คลิกไอคอนนี้นะคะ แชร์รูปภาพหรือวิดีโอ ซึ่งจะมีให้เลือกค่ะ คืออัปโหลดรูปภาพวิดีโอ สร้างรูปอัลบั้มรูปภาพ สร้างสไลด์ สร้างสไลด์โชว์นะคะ ลำดับถัดไปค่ะ เราจะมาสอนการสร้างงานกิจกรรม ถ้าเกิดเพจของคุณ หรือว่าร้านค้าของคุณกำลังจะมีกิจกรรมนะคะ คลิกสร้างงานกิจกรรมค่ะ เราสามารถเลือกรูปภาพที่จะทำใช้กับการกิจกรรมเราได้นะคะ นี่เลือกรูป โอเค วันที่ที่เราจะจัดกิจกรรมค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง แก้ไขเวลาได้นะคะ เราจะเริ่มงานกันแต่9โมงเช้าโอเคถึงประมาณทุ่มหนึ่งสอนการ สอนการทอผ้าไทยนะคะ ถ้าเกิดเราต้องการให้เขา search ก็ใส่คำคีย์เวิร์ดไปค่ะ มันจะหาได้ง่ายขึ้น ไม่เก็บค่าเข้าร่วมชมงานค่ะ ทุกคนสามารถเห็นโพสต์ได้ คลิกเผยแพร่นะคะโอ้เราลืมใส่ชื่องานกิจกรรมค่ะ นี้ใส่ชื่องานกิจกรรมนะคะ คลิกเผยแพร่ค่ะ เราก็จะมีกิจกรรมแล้วนะคะ ถ้าเกิดมีคนที่เห็น หรือว่าต้องการดูแล้วหรือตอบรับแล้ว ช่องนี้ก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะ นอกจากการที่เราเขียนบทความเองแล้ว หรือว่าเขียนสเตตัสเองแล้วนะคะ เราสามารถใส่ URL ที่เป็นบทความจากภายนอก เช่น YouTube WordPress Blogger หรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้ค่ะ เราจะมาลองดูกันนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นบทความเกี่ยวกับการที่ 4 เคล็ดลับกับการใส่ชุดไปงานแต่งไทยนั่นเองค่ะ เราอยากจะแชร์บทความนี้ให้คนในเพจของเราได้อ่านกันนะคะ วางวางลิงก์ลงบนสเตตัสได้เลยนะคะ ก็จะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้ว เราก็อาจจะบรรยายค่ะ ผ้าไทย ก็คือสามารถเขียนรายละเอียดที่เราอยากจะบอกเกี่ยวกับบทความนั้นนะคะ ได้เลยค่ะ แล้วก็เพิ่มความรู้สึกได้ค่ะ รู้สึก มีความสุขนะคะ แล้วก็คลิกโพสต์ได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะบทความของเราก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าเพจของเรานะคะโดยที่คนที่เข้ามาในเพจของเรานะคะก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านบทความดีๆ แบบนี้ได้ค่ะลำดับถัดไปค่ะ ก็จะเป็นการอัปโหลดวิดีโอแนะนำสินค้าขึ้นบนเพจร้านค้า หรือว่าบทเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะ ซึ่ง อันนี้จะเป็นกรณีที่เราเอามาจาก YouTube นะคะ ก็อันนี้จะเป็นคลิกของผู้ประกาศสาวนะคะ ช่อง9นะคะที่สอนการนุ่งผ้าไทยค่ะ เราเห็นว่ามันน่าสนใจเราก็เลยจะคลิปจะแชร์นะคะมาที่หน้าเพจของเรามาที่เดิมค่ะ คลิกสเตตัสเขียนอะไรบางอย่างตรงนี้นั่นเอง วางลิงก์ค่ะ โอเค เมื่อขึ้นหน้า ลิงก์แล้วนะคะเราสามารถดีลิทลิงก์ตรงนี้ ทิ้งแล้วก็เขียนอะไรบางอย่าง หรือว่าอธิบายได้ค่ะ นุ่งผ้าไทยสวยๆ แบบผู้ประกาศข่าวช่อง 9 ค่ะ แล้วก็สามารถเพิ่มสิ่งที่รู้สึกได้ อ่า เรารู้สึกว่า สุดยอดค่ะ โอเค คลิกที่โพสค่ะ ลิงก์ที่เรา คลิกไปเมื่อกี้ก็จะขึ้นแล้วนะคะ ก็สามารถคนที่เข้ามาดูก็สามารถคลิกตามไปดูที่ YouTube ได้เลยค่ะ เห็นไหมคะว่าการทำเพจเป็นเรื่องง่ายๆ ใครๆก็สามารถทำได้ค่ะ